หัวข้อต่อมานะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มและปรับแต่งสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือว่า bullet นั่นเองนะครับ ก็สำหรับในการนำเสนอโดยส่วนใหญ่นะครับสไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยโดยหลักๆแล้วเราก็จะนำเสนอโดยการนำหัวข้อหรือประเด็นหลักๆ มาใช้ในการสร้างสไลด์ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สไลด์ดู มีข้อความเยอะเกินไปนะครับ เพราะงั้นในการแบ่งหัวข้อหลักๆ หรือว่าประเด็นที่เราต้องการนำเสนอเนี่ยเราสามารถที่จะใช้บุลเลตเข้ามาช่วย เพื่อแบ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อ เพื่อมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เราสามารถที่จะสร้างบุลเลตได้ 2 รูปแบบ ด้วยกันนะครับก็คือเป็นในรูปแบบของ ตัวบุลเลตที่มีมาให้จากตัวโปรแกรมนะครับ หรือว่าจะเป็นการแทรกจากรูปภาพเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับ ก็เรามาดูแบบแรกนะครับ ก็คือเป็นการเปลี่ยนบุลเลตที่อยู่ตรงนี้นะครับจากตัวโปรแกรมก็ ให้ทำการคลิกตรงข้อความที่เราต้องการ ปรับนะครับ จากนั้นก็ไปที่แท็บเมนูโฮมนะครับ ด้านบนตรงนี้ แท็บเมนูโฮมแล้วก็จะเจอในส่วนของอสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยตรงนี้ นะครับ ก็ให้ทำการคลิกไปอันนี้ก็กรณีที่ไม่มีนะครับ หรือจะเลือกเป็นแบบ นี้หรือเลือกแบบนี้นะครับ สังเกตดูกล่องข้อความด้านล่างนะครับ ก็จะแสดงไปตามสิ่งที่เราเลือกนะครับ สมมติได้บุลเลตที่ต้องการแล้วก็คลิกอันนี้ก็จะเป็นสำเร็จรูปที่มีมาให้ในโปรแกรม อีกแบบหนึ่งนะครับ เราก็ทำการแทรกนะครับจาก รูปที่เรามีอยู่นะครับ ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็ลากคลุม จากนั้นก็คลิกเหมือนกันนะครับที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ตรงนี้ แล้วก็คลิก bullet and number นะครับ bullet and numbering คลิกเข้าไป ก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้นะครับ ก็จะมี 2 แท็บก็คือแท็บแรกแท็บ bullet แท็บที่ 2 แท็บ number นะครับกรณีที่ต้องการให้แสดงผลเป็นตัวเลขก็คลิกตรง number ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกครับก็จะมี 1 2 3 1 2 3 แบบมีวงเล็บนะครับ แล้วก็เลขโรมันเลยจะเป็น A B C อ่านี่ได้แต่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บุลเลตของเรา จากนั้นตรงนี้นะครับก็ ให้คลิกที่ปุ่มนี้ครับ ปุ่ม Picture เพื่อแทรกรูปเข้ามานะครับ คลิกเข้าไป จะแทรกแบบออฟไลน์หรือว่าแบบออนไลน์นะครับ เสิร์ชขึ้นมา เดี๋ยวเราจะแทรกรูปที่เรามีอยู่นะครับ ก็คลิกตรงฟอร์มไฟล์ตรงนี้คลิกเข้าไป จากนั้นก็คลิกหารูปอ่า สมมุติใช้รูปรูปนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไป จากนั้นคลิกปุ่ม insert นะครับ สังเกตดูตัวบุลเลตของเราก็จะเปลี่ยนไปตามรูปที่เราเลือกอนี่ก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับข้อความของเรานะครับ อ่านี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าตัวแสดงสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือว่าบ u l l ตนั่นเองนะครับหรือจะทดลอง เปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรา copy สไลด์นี้มาว่าสมมติจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขนะครับ คลิกเลือกจากนั้นก็มาคลิกเป็นตัวเลขก็จะเรียงไป นะครับหรือเป็นเลขโรมันก็ได้เหมือนกัน ก็จะทำให้ตัวงานนำเสนอของเรานะครับ ดูง่ายแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยตัวบุลเลตหรือว่าด้วยตัวเลขตรงนี้นะครับ